ยกรถขึ้นสแตนนะครับ โดยทำคนเดียวง่าย ๆนะครับ โดยการหาหาก้อนหินมาลองขาตั้งให้รถตั้งตรง ใกล้เคียงกับ 90 องศามากที่สุดนะครับ เพราะเราทำคนเดียวกันจะใช้มือจับให้มันตั้งตรงนั้นบางทีมันก็อาจจะโยกไปโยกมาแล้วก็ทำให้รถล้มได้นะครับ วิธีการนี้ดีที่สุดครับ แล้วก็ใช้เท้าเหยียบเอานะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ เป็นไงครับง่ายนิดเดียวนะครับ ทุกคนสามารถลองทำได้ด้วยคนเดียวนะครับทำคนเดียวไม่ต้องใช้คนช่วยก็ได้นะครับก้อนหินมาลองง่าย ๆ หรืออะไรก็ได้นะครับให้ใกล้เคียงกับ90องศามากที่สุดนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชม